นี่ บิดน้ำอย่างนี้เลยนะครับ อันนี้คือเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ทำให้สีสันของตัวผักกาดดองเนี่ย สวยขึ้นค่อยๆเกี่ยเอาผักกาดดองมาใส่ใส่มา เดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับ น่าทานมากๆ ดูสิ โอ้ จะเห็นได้ว่าตัวไข่เนี่ย จะเกาะตัวกับผักกาดดองเนี่ย ไปทุกๆส่วนเลยนะครับ วัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับ วันนี้เบสจะมาสอนทำเมนูผัดผักกาดดองใส่ไข่นะครับ จะเห็นได้ว่าผักกาดดองวันนี้เบสเอาแช่น้ำไว้ สังเกตที่ว่าแช่น้ำไว้ทำไมเพราะว่าการแช่น้ำไว้แบบนี้จะทำให้ผักกาดดองคลายความเปรี้ยวความเค็มออกมานะครับน้ำที่แช่นะครับก็จะเป็นน้ำสำหรับทานเท่านั้น ไม่ได้ใช้น้ำประปาหรือว่าน้ำคอรีนต่างๆนะครับเพราะว่าตัวผักกาดดองเขาจะได้ดูดเอาน้ำกรอง หรือน้ำเป็นขวดของเราที่เราทานเข้าไปทำให้กลิ่นของเขาเนี่ยคลายลง อันนี้คือเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับแช่ ช่ไว้ก่อนสัก 1 ชั่วโมงนะครับและล้างน้ำประมาณ 2 ครั้ง เดี๋ยวตัวผักกาดดองเนี่ยเราจะมามีวิธีจัดการให้เขาไม่มีกลิ่นและลดความเปรี้ยวเขานะครับ เดี๋ยวไปดูในขั้นตอนถัดไป แต่ว่าเดี๋ยวขั้นตอนตรงนี้เราจะมาแนะนำส่วนผสมก่อนนะครับ ว่ามีอะไรบ้างอันดับ1นะครับมีหอมแดงซอยนะครับมีกระเทียมไทยนะครับปอกเปลือกอย่างดีแล้วก็เดี๋ยวจะตำนะครับมีน้ำมันพืชนะครับวันนี้ไปเลือกใช้น้ำมันลำข้าวนะครับก็จะให้คุณค่ากับอาหารมากยิ่งขึ้นนะครับเกลือครับวันนี้เกลือไปเลือกใช้ 2ช้อนโต๊ะนะเครื่องปรุงนะครับ น้ำตาลปี ี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับ1ช้อนโต๊ะ น้ำปลาเนี่ยหช้อนโต๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าเปรี้ยวเค็มมากน้อยแค่ไหน เพราะว่าตัวผักกาดดอง แต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะหมักไม่เหมือนกันนะครับดองไม่เหมือนกันก็จะดูอีกทีนึงว่ารสชาติของผักกาดดองของเราเนี่ยมีความเปรี้ยวความเค็มแค่ไหนเดี๋ยวเราจะปรุงไปตามสัดส่วนนะครับมีน้ำตาลทรายนะครับเดี๋ยวประมาณสัก 1 ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันหอยนี่ 2 ช้อนโต๊ะนะครับไปใช้ไข่ไก่ทั้งหมด 7 ฟอง เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่ารสชาติจะประมาณไหนแล้วเราปรุงตามนั้น และในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มจัดการกับตัว กาดดองกันเลยนะครับนะวันนี้เดใช้ผักกาดดองนะครับทั้งหมด2หัว แต่เราจะมามีวิธีการทำไม่ให้การผัดของเราเนี่ยจะแฉะไปหมดด้วยการนี่บิดน้ำอย่างนี้เลยนะครับหลังจากที่เบแช่ไว้นะหนึ่งชั่วโมง บิดน้ำเขาออกแบบนี้นะครับ น้ำที่แช่ต้องเป็นน้ำทานเท่านั้นนะครับ ถ้างั้นเขาก็จะยังมีกลิ่นคอลีนกลิ่นน้ำดองเวลานั้นเพื่อนๆแกะออกนะครับเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับลอกใบเขาออก อย่างนี้นะครับ จากนั้นนะครับ เราก็จะมาดูส่วนใบตรงนี้นะ อันนี้สำคัญนะครับ ส่วนใบตรงนี้เราจะไม่เอาเลยนะครับ ตรงช่วงใบเนี่ยเราพิจารณาดูแล้วว่าตรงเนี้ยมันเยอะไปเราก็ตัดออกไปเลยครับเพราะว่าตรงส่วนนี้นะครับ จะทำให้เวลาเราผัดเนี่ยเขาจะยังมีน้ำอยู่มาก ทำให้สีสันของผัดผักกาดดองเนี่ยไม่ค่อยน่าทานนะครับเราเลือกเอา เฉพาะแค่นี้พอก้านใบข้างล่างนี้ก็ตัดออกไปเลยนะครับ ซอยเลยครับหั่นเลย ตอนนี้จะเริ่มได้กลิ่นของตัวผักกาดดองเขาจะไปกลิ่นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วแหละ หลาย ๆ คนก็ไม่ชอบที่จะทำนะ เพราะว่าเขาจะค่อนข้างมีกลิ่นแล้วบางคนทำไม่เป็นก็จะทำให้ผัดออกมาแล้วแฉะแล้วก็เปรี้ยวเกินไป เพราะจริง ๆ แล้วผักกาดดองเนี่ยทานกับข้าวสวยหรือเป็นข้าวต้มเนี่ยก็อร่อยมากๆเลยนะครับ นี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราใส่ชามพักไว้แบบนี้เลย ในขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวจะมามีวิธีการล้างนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนถัดไปเลยเบสขอหั่นตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับ ก็จะได้แบบนี้นะครับ มาถึงในอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญนะครับ นะตรงใจกลางตัวผักกาดนะครับ บางคนไม่รู้จะหั่นยังไงนะเพื่อนๆก็เด็ดออกไปเลย อย่างนี้นะครับ ไม่รู้จะทำยังไงก็ ทำตามที่เบสบอกเนี่ย เด็ดอย่างนี้อีกออกไปเลย ตรงแกนตรงเนี้ยด้านตรงนี้ไม่เอา เราตัดทิ้งไปได้เลยไม่ต้องเสียดายเนี่ยลากฝอยๆ ตรงเนี้ยเอาออกครับ แค่นี้เองนะครับ บางคนทำให้เป็นก็จะดูยุ่งยากนะครับ ใบไม่เยอะนะครับ เราหั่นได้เลย ง่ายนิดเดียวครับ สำหรับผักกาดดอง 2 หัวนะครับ อันไหนเราไม่ชอบกินเราก็ไม่ต้องหั่นเข้าไปก็ได้นะครับ ตรงใจกลางนี่ก็หั่นไปเลยครับเดี๋ยวเวกขอทำก่อน เดี๋ยวเจอกันครับ หลังจากที่เราซอยตัวผักกาดดองของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะใส่ชามพักชามผสมไว้แบบนี้นะครับนะ จากนั้นนะครับ เราเอาเกลือนะครับสช้อนโต๊ะที่เราเตรียมไว้นะครับลงทีละ 1 ช้อนโต๊ะก่อนนะ เดี๋ยวเราจะขยำเกลือ 2 รอบนะครับการขยำเกลือแบบนี้นะครับ จะทำให้ผักกาดดองคายความเปรี้ยวความเค็มออกมา เราจะทำในลักษณะเดียวกันกับตอนที่เราทำผัดขิงเพื่อนๆคลิกลิงก์ดูด้านขวามือด้านบนจะมีลิงก์เด้งขึ้นมา เพื่อนๆไปดูวิธีการทำผัดขิงได้เหมือนกันจะเห็นได้ว่า น้ำที่อยู่ในผักกาดดองเขาจะเ ริ่มออกมาขยำไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเมื่อเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราล้างน้ำ 1 น้ำเดี๋ยวเรามาเจอกันครับ และในขั้นตอนนี้ล้างเสร็จแล้วก็รองด้วยกระชอนให้น้ำเขาเสด็จลงแบบนี้เราล้างครั้งแรกนะครับ จะมีน้ำดำๆ ไหลออกมาจากตัวผักกาดดองในขั้นตอนนี้เราจะล้างอีกหนึ่งรอบ โดยการเทผักกาดดองที่เราเสด็จน้ำไว้ ใส่เกลือลงไปอีกหนึ่งรอบเกลือที่เหลือใส่ลงไปหมดเลยนะครับ จะเริ่มได้กลิ่นนะครับกลิ่นสาบๆเหม็นๆเนี่ยเริ่มเบาลงนะครับ แต่ละร้านเขาจะมีการดองไม่เหมือนกัน เมื่อนวดกับเกลือเสร็จเรียบร้อยเราไปล้างอีกหนึ่งรอบครับ หลังจากที่เราล้างจนครบ 2 รอบเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้จะเห็นได้ว่าตัวผักกาดดองนะครับเขาจะมีสีที่ขาวขึ้นนะครับดูน่าทานขึ้นเห็นไหมอันนี้คือเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ทำให้สีสันของตัวผักกาดดองเนี่ยสวยขึ้น แล้วก็ไม่มีความเค็มความเปรี้ยวความสาบ เดี๋ยวเราจะมาชิมกันดูได้เลยขั้นตอนนี้เพื่อนๆชิมเลยนะครับนะเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราไปผัดเนี่ยเราจะได้รู้รสว่าเราจะต้องปรุงลักษณะแบบไหนนะครับ ความเปรี้ยวน้อยลงนะครับนะความเค็มอ่อนลงนะครับ แล้วก็ไม่มีกลิ่นสาบกลิ่นการดองกลิ่นอะไรเนี่ยหายไปเลยนะครับนะเพื่อนๆใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนถัดไปเป็นวิธีการผัดกันเลยครับ ขั้นตอนนี้เรามาผัดกันเลยนะครับ เริ่มจากเปิดไฟนะครับ เป็นไฟเบอร์กลาง ใส่น้ำมันลงไปได้เลยนะครับ วันนี้น้ำมันไปเลือกใช้3ช้อนโต๊ะนะครับ เป็นน้ำมันลำข้าวนะ ถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ำมันลำข้าวก็ใช้เป็นน้ำมันพืช น้ำมันถั่วเหลืองธรรมดาก็ได้นะครับ ได้เหมือนกัน เทคนิคของเบสนะครับ จะไม่รอให้น้ำมันเขาร้อนนะครับ จะใส่ตัวกระเทียมที่เราโขกเรียบร้อยนะครับปอกเปลือกลงไปได้เลยครับเพราะน้ำมันที่เราจะได้เนี่ยจะทำให้หอมมากยิ่งขึ้นนะครับ เป็นน้ำมันกระเทียมเลย ตัวน้ำมันที่เราผัดเนี่ยนะครับเขาจะมีความหอมของกระเทียม ทำให้เวลาเราผัดอาหารในเมนูต่างๆ เนี่ยจะทำให้รสชาติของอาหารดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นนะครับ ไฟกลางนะครับ เปิดไฟกลาง กระเทียมเนี่ยต้องปอกเปลือกนะครับ ถ้าไม่ปอกเปลือกเนี่ยเปลือกเขาจะทำให้ไหม้เร็ว กระทะเริ่มร้อนนะครับ ใส่หอมแดงลงไปนะ 2 ช้อนโต๊ะครับ หอมแดงจะช่วยทำให้ผัดผักกาดดองเนี่ยหอมมากยิ่งขึ้นนะครับเขาจะเข้ารสกันได้ดีกับตัวของเปรี้ยวของดอง เมื่อหอมแดงกับกระเทียมเริ่มหอมนะครับ อย่าให้เขาถึงขั้นเหลืองทองเกินไปนะ เอาประมาณเหลืองอ่อนๆแบบนี้นะครับ เราใส่ตัวผักกาดดองลงไปได้เลย ที่เราเสด็จน้ำจนแห้งแล้วนะครับ ใส่ลงไปผัดได้เลยครับ เราต้องคั่วให้ผักกาดดองเนี่ยเขามีความสุกก่อนนะครับ ผัดเลยครับ เร่งไฟขึ้นนิดนึงค่อนไปทางแรงนะจากนั้นผัดได้เลยครับ ถ้าเขาไม่สุกเนี่ยเขาจะมีกลิ่นนะ จะเห็นได้ว่าตัวผักกาดดองเขาจะเริ่มคายน้ำออกมา กระจายแบบนี้ให้เขาได้รับความร้อนเต็มที่ตอกไข่เสร็จแล้วครับก็จะได้แบบนี้เตรียมไว้รอเลยนะเพื่อนๆใครที่ทำไม่เป็นนะครับ ส่วนใหญ่นะเขาจะผัดผัดแป๊บเดียวแล้วเอาไข่ลงเลยบางคนเอาไข่ลงก่อนแล้วค่อยผักกาดดองตามนะครับเขาจะเหม็นนะมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขา ทานไม่อร่อยนะครับ ผัดตรงนี้ใช้เวลา 5-7 นาทีนะครับ ผักกาดดองเริ่มสลดดีแล้วนะครับ ขั้นตอนนี้เราปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับ 1 ช้อนโต๊ะก่อน น้ำตาลมะพร้าวนะครับ 1 ช้อนโต๊ะ ผัดน้ำตาลกับผักกาดดองเนี่ยให้เข้ากันนะครับ ผัดผักกาดดองจะต้องออกรสหวานนิดนึงนะ เพราะว่าตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีรสเค็มนะครับแล้วออกไปทางเปรี้ยว ขั้นตอนนี้นะครับ เมื่อผัดได้สักระยะหนึ่งเราชิมนะครับ ดูว่า รสชาติของผักกาดดองกับน้ำตาลเนี่ยเข้ากันได้หรือยัง นะ เดี๋ยวเราค่อยเติมน้ำปลานะครับ อืม อืมไม่เปรี้ยวเกิมพอดีนะครับ จากนั้นเติมซอสหอยนางรมลงไปได้เลยครับ เบสขอเติมน้ำปลานิดนึงนะครับประมาณสัก2ช้อนชา ตัดรสนิดนึงเพราะว่ากาดดองออกไปทางเปรี้ยวแต่ว่าไม่เค็มมากนะครับนะเราก็มาปรุงเอาตรงนี้แหละง่ายมากเลย อืมหอมนะครับสีสันก็จะดูน่าทานแบบนี้เลยนะครับ อ่ากระจายเขาออกนะครับ และในขั้นตอนนี้นะครับ เราจะมาใส่ไข่กัน เทคนิคการใส่ไข่นะครับ เราใส่ทีละฟองลงไปแบบนี้ และค่อยๆเกลี่ยนะครับนะตัวผักกาดดองเนี่ยให้มันเข้ามาตรงไข่นะครับเขาจะได้ทั่วถึงนะทำแบบนี้เพื่อนๆใส่ไข่เีละฟองลงไปนะครับนี่อย่างนี้ค่อยๆเกลี่ย เอาผักกาดดองมาใส่ใส่มา เบสไม่จะไม่ตีไข่นะครับ ให้เขาเละนะ เพราะเบสอยากได้ตัวขาวๆด้วยพอเวลาจัดเสิร์ฟเนี่ยจะได้สวยงามนะครับนี่โอ้น่าทานครับตรงไหนยังไม่โดนเกี่ยมาครับตรงนี้ยังไม่โดนเนาะที่เหลือใส่ลงไปได้เลยครับไข่ปล่อยให้ไข่เขาเซตตัวนิดนึง เดี๋ยวเรามาเจอกันครับ ไข่เริ่มเซตตัวขึ้นแล้ว นะโอ้โหแบบนี้เลย เห็นไหมไข่จะจับตัวกันสวยนะครับ ตักไปตรงไหนนะครับ ก็จะเจอ ตรงไข่แล้วก็ผักกาดดองนะครับเต็มคำแบบนี้เลยนะครับ อ่าเสร็จแล้วปิดไฟได้เลย เดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับน่าทานมากๆดูสิโอ้โห ก็เสร็จแล้วนะครับนะจัดใส่จานแบบนี้เลยเบสอยู่กันหลายคนก็เลยทำเยอะนะครับนะ วันนี้ใช้ 2 หัวเลย ก็ใส่ไข่ทั้งหมด 7 ใบ วิธีการต่างๆ มากมายนะครับในคลิปนี้นะเบสสอนทั้งเทคนิคการล้างการหั่นต่างๆนะครับและขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการชิมนะครับอันนี้สำคัญมาก เพราะผักกาดดองแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะครับให้เพื่อนๆชิมก่อนก็ปรุงน้ำตาลเสร็จปุ๊บให้ชิมเลย เพราะว่าถ้างั้นเราจะไม่รู้รสเพราะเราเติมน้ำปลา ซอสหอยลงไปเนี่ยจะทำให้เค็มทันทีเลย และเทคนิคสุดท้าย คือเทคนิค การใส่ไข่ เทคนิคการใส่ไข่นี้จะทำให้ไข่เนี่ยตัวของตัวผักกาดได้ดี และทำให้ดูน่าทานมากๆ พอเวลาเพื่อนๆ ไปทำขายหรือทำทานในครอบครัวเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวไข่เนี่ยจะเกาะตัวกับผักกาดดองเนี่ยไปทุกๆส่วนไม่กระจายไปอยู่ตรงใดตรงหนึ่งอันนี้คือเทคนิคการผัดที่ถูกต้อง หวังว่าเพื่อนๆ จะได้สิ่งดีๆ จากคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับเบลก็จะลงคลิปดีๆ ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับในช่องหมีอ้วนพากินนะครับ ขอบคุณครับ